Apple ทำเซอร์ไพรส์ครับ เปิดตัว iMac ปี 2020 ออกมาใหม่นะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในเรื่องนี้ มาชมกันเลยนะครับ วันนี้ 4 สิงหาคมปี 2563นะครับ ทาง Apple ได้เปิดตัว iMac มีการอัปเกรดใน iMac รุ่น 27 นิ้วเป็นหลักนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นสำคัญกันเลยนะครับว่าแต่ละหัวข้อนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมนะครับ ไม่มีการรีดีไซน์ใหม่ ไม่มีแบบเมเจอร์เชนจ์ที่แบบว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์อะไรยังไงใหม่ อันนั้นคือไม่มีนะครับ หน้าตายังคงเหมือนเดิม ข้อ2ครับ มาดูในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรกนะครับ ก็คือในเรื่องของ CPU ตอนนี้ครับ iMac ในปี 2020 ตัวนี้ยังใช้ CPU ของ Intel อยู่นะครับ ซึ่งเป็น Intel รุ่นที่ 10 มีให้เลือก 3ชนิดก็คือ i5 i7 แล้วก็ i9 นะครับ โดยมีจำนวนคอให้เลือกก็คือ6คอ 8 คอและสูงสุดที่ 10 คอนะครับทำให้สัญญาณนาฬิกาสูงสุดพุ่งไปถึง 5 กิกะเฮิรตซ์ ประสิทธิภาพโดยรวมนะครับในเรื่องของ performance หรือว่าในเรื่องของการประมวลผลทางฝั่ง CPU นะครับ พลังประมวลผลจะมากขึ้นสูงสุดที่ 65%ซึ่งถือว่าการใช้ CPU Intel รุ่นที่ 10 จึงทำให้ iMac ปี 2020 ตัวนี้กลายเป็น iMac ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดณตอนนี้นะครับ ต่อมาครับในเรื่องของ RAM ครับ แรมนั้นจะมีการอัปเกรดครับจากเดิมแรมจะสามารถอัปเกรดได้สูงสุดที่ 64 g b ใช่ไหมครับแต่ว่าในรุ่นของปี 2020 iMac นั้นสามารถอัปเกรดแรมให้ได้สูงสุดอยู่ที่ 128 g b นะครับโดยความจุเริ่มต้นของแรมนั้นจะอยู่ที่8 g b เราสามารถที่จะเลือกอัปเกรดได้นะครับไปสูงสุดที่ 128 g b เลยนะครับต่อมาครับในเรื่องของ SSD หรือว่าตัวเก็บข้อมูลนะครับ iMac ทั้งหมดจะใช้เป็น SSD ทั้งหมดแล้วนะครับ จะไม่มีการใช้ Fusion Drive ความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่ 256 g b และอัปเกรดได้สูงสุดถึง8 t b นะครับ ดังนั้นทำให้ใครที่ใช้งานหนัก ๆ แล้วก็ต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเยอะๆ นะครับในการตัดต่อไฟล์มีเดีย ไฟล์หนัง ไฟล์ภาพยนตร์นะครับ ไฟล์วิดีโอ 4K สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับ ต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องหน้าจอครับ เป็นจอ Retina Display นะครับ ความละเอียดอยู่ที่ 5K มาพร้อม ขอบเขตสีแบบ P3 สามารถแสดงผลสีได้หลายล้านสีนะครับ นอกจากนี้ครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาใหม่ก็คือ จะอยู่ในเรื่องของกระจกครับกระจกของหน้าจอนั้น เดิมทีจะมีให้เลือกเฉพาะแบบกระจกเคลือบแบบธรรมดานะครับแต่ว่าใน iMac 27 นิ้วปี 2020 นั้นจะมาพร้อมกระจกที่เลือกโค้ดแบบนาโนได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีการโค้ดหรือว่าการเคลือบหน้าจอแบบนาโนตรงนี้ เทคโนโลยีนี้เปิดตัวครั้งแรกมาพร้อมหน้าจอ Apple Pro Display XDR ซึ่งมาพร้อมตัว Mac Pro นะครับที่เปิดตัวในช่วงงาน WWDC ปี 2019 ที่ผ่านมานะครับเทคโนโลยีการเคลือบจอตัวนี้ของหน้าจอ Pro Display XDR ถูกนำมาใช้กับหน้าจอของ iMac ในปี 2020 นี้ด้วยนะครับดังนั้นคือถ้าเป็นสเปคเริ่มต้น จะใช้กระจกจอแบบธรรมดา แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่อยากจะได้ประโยชน์จากการเคลือบแบบนาโน จะช่วยในเรื่องของการลดการสะท้อนแสงได้มากนะครับ ใครที่แบบทำงานในด้านสายกราฟิก ในด้านสายมัลติมีเดียต่างๆ ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีนะครับ การปรับแต่งการรีทัชรูปภาพ การเกรดดิ้งสี หรือการตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องควบคุมในเรื่องแสงเราซีเรียสในเรื่องแสงนะครับ ถือว่า iMac ปี 2020 ตัวนี้นะครับ ในรุ่นที่เคลือบกระจกหน้าจอแบบนาโนนะครับ ก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับ เราสามารถที่จะเลือกอัปเกรดได้ครับผม มาดูในฝั่งของเรื่องกราฟิก หรือว่าการ์ดจอนะครับ การ์ดจอจะใช้เป็นของ AMD นะครับ AMD ในรุ่นล่าสุด ก็จะช่วยในเรื่องของการประมวลผลในกราฟิก ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ครับ อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ iMac ปี2020 รุ่น 27 นิ้วตัวนี้นะครับ สามารถส่งสัญญาณภาพออกไปที่หน้าจอ Pro Display XDR ความละเอียด 6K ได้ สูงสุดถึง 2 จอเลยนะครับ ต่อมาครับในฝั่งของเรื่องกล้องเว็บแคมนะฮะกล้องที่อยู่ด้านหน้าของตัว iMac นะครับความละเอียดจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 1080p นะครับนอกจากนี้ครับยังมี T2 chip นะครับ T2 security chip ตรงนี้จะมี image processing อยู่ในนั้น ที่จะช่วยให้กล้องหน้านั้นทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับใบหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเผื่อว่าใครจะต้องใช้กล้องในการแบบสนทนาในการออนไลน์ ในการประชุมอะไรต่างๆนะครับจะได้ภาพที่ละเอียดแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาครับเป็นส่วนของเล็ก ๆ น้อยๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจะพูดถึงในเรื่องของระบบสปีกเกอร์หรือว่าลำโพงนะครับลำโพงจะมีมิติเสียงดีมากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของไมค์นะครับไมโครโฟนมาพร้อมกับไมโครโฟน คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอเวลาที่เราจะอัดเสียงหรือบันทึกเสียงนั้น จะได้คุณภาพที่ดีแล้วก็เด่นชัดมากกว่านะครับเดี๋ยวในเรื่องการทดสอบอะไรยังไง ถ้าเรามีโอกาสได้ลองเล่น iMac ขนาด 27 นิ้วในปี 2020 นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ส่วนในเรื่องของราคาครับ iMac 27 นิ้วปี 2020 นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 62,900 บาทนะครับ โดยสเปคคร่าวๆ จะใช้ CPU ที่เป็น Intel รุ่นที่ 10 นะครับ เป็น Core i5 แล้วก็มีแกนประมวลผล 6 คอร์นะฮะ สัญญาณนาฬิกา 3.1 GHz นะฮะ ได้ RAM 8 GB นะครับ สามารถปรับแต่งได้เป็นถึง 128 GB นะครับ แต่ว่า Base on หรือว่า RAM เริ่มต้นจะอยู่ที่8 GB นะครับ นอกจากนี้ความจุ SSD นะครับให้มาที่ 256 g b นะครับ แล้วก็การ์ดจอจะใช้เป็น Radeon Pro 5300 นะครับ มีแรมของการ์ดจออยู่ที่4 g b นะครับ มี Thunderbolt 3จำนวน 2 พอร์ต แล้วก็หน้าจอเป็นแบบ 5K ที่มาพร้อมขอบเขตสีแบบ P3 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันสำหรับเผื่อว่าใครจะกดสั่งนะวันนี้ เพราะว่า iMac 27นิ้วปี 2020 นั้น สามารถกดสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ Apple Store Online ผมได้แนบลิงก์ต่าง ๆ เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ นอกจากนี้ยังมีราคาสำหรับนักศึกษาด้วยนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาที่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการที่จะซื้อสินค้าในราคานักศึกษานะครับกดที่ลิง การสั่งซื้อในราคานักศึกษาได้เลยนะครับให้คำแนะนำอย่างนี้ครับถ้าใครจะซื้อ iMac ในรุ่นนี้ไปใช้งานจริงๆนะครับพื้นที่ในการเก็บข้อมูลผมแนะนำว่าอย่างต่ำนะครับขอให้เป็น 512 g b ขึ้นไปนะครับ512 คืออย่างต่ำละสุดๆ ละ เพิ่มอีกนิดนึงซะจากที่เขาให้มา 256 เป็น 512 g b นะครับสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วๆ ไปนะ เพราะว่าเราจะต้องมีการเก็บไฟล์ลงแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพิ่มเติม 256 ผมมองว่านิดเดียวนะครับ มันจะแน่นละ มันจะไม่ค่อยมีความสะดวก แต่ถ้าสมมุติว่าใครใช้งานในสายมัลติมีเดียครับ อย่างเช่น ตัดต่อวิดีโอครับ ตัดต่อคลิปไม่ว่าจะเป็น 1080p หรือว่า 4K นะครับ ขอครับความละเอียดควรจะสตาร์ทเริ่มต้นที่1 t b ขึ้นไปนะครับ ถือว่าไม่ได้เยอะมากแหละ แต่ว่ามันก็เพียงพอสำหรับ การทำงานในมัลติมีเดียแบบนี้นะครับ จากนั้นเราค่อยไปเพิ่มเติมไปเพิ่ม SSD หรือว่าอะไรเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังได้นะครับ แต่ว่าถ้าจะ เอาที่แบบเซฟ ๆ สุด ๆ เลยนะครับระดับประมาณ 4 เทราไบต์นะครับผมมองว่ากำลังดีสำหรับแบบว่าซื้อไปปุ๊บทีเดียวใช้จบเลยนะครับส่วนแรมนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าแรมด้านหลังนั้นน่ะจะสามารถอัปเกรดได้ไหมปกติครับแรมของ iMac ในรุ่น 27 นิ้วจะสามารถอัปเกรดจากภายนอกได้นะครับเราแกะฝาด้านหลัง แล้วก็เราสามารถซื้อแรมจากข้างนอกไปเสริมเพิ่มเติมเข้าไปได้ อันนี้ถือว่าไม่ผิดกฎอะไรนะครับก็จะเซฟค่าใช้จ่ายลงไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าแรมเบสออนจริงๆก็แนะนำว่าอยู่ที่ 8 g b ก่อนก็ได้ครับ แล้วก็ค่อยมาซื้อเพิ่มเติมทีหลังนะครับ นอกจากนี้ยังมีอัปเกรดของฝั่ง 21 นิ้วด้วยนะครับ แต่ว่าข้อมูลยังไม่แสดงให้เห็นนะครับ แล้วก็ในฝั่งของ iMac Pro ด้วยนะฮะ เดี๋ยวยังไงถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เราจะอัปเดตไว้ให้ทราบ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ iPhonemod.net ผ่านทางหน้าเว็บเพจ iPhonemod แล้วก็ผ่านทาง YouTube ของพวกเรานะครับ iMod Official ยังไงก็ สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามไว้ในช่องทางนั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมต้อมไอมดนะครับขอตัวลาไปก่อน ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับสวัสดีครับ Let's go